สำหรับในหัวข้อนี้นะครับก็จะเป็นการแสดงสไลด์ที่เราไม่ต้องการนำเสนอนะครับ อันนี้ก็มีประโยชน์สำหรับในกรณีที่เราได้เตรียมสไลด์ไว้ แต่ว่าไปนำเสนอในกลุ่มเป้าหมายคนละกลุ่มหรือว่าคนละแบบกันซึ่งบางหัวข้อหรือว่าบางประเด็นที่เราทำไว้ก็ไม่จำเป็นต้องนำเสนอนะครับโดยที่เราไม่ต้อง สร้างสไลด์ขึ้นมาใหม่นะครับ เราสามารถใช้สไลด์เดิม แล้วก็ทำการซ่อนหรือว่ากำหนดให้สไลด์ที่เราไม่ต้องการ แสดงขึ้นมาในขณะนำเสนอนะครับ ก็วิธีการก็เหมือนเดิม ครับ ก็คือไปที่แท็บเมนูสไลด์โชว์ตรงนี้นะครับ จากนั้นนะครับก็ให้ทำการคลิกสไลด์ที่เราไม่ต้องการ เดี๋ยวในที่นี้จะทำการซ่อนสไลด์ที่ 3 นี้นะครับ ก็หลังจากเราคลิกสไลด์เสร็จแล้วแล้ว เราก็มาคลิกที่ตัวปุ่ม hit สไลด์ตรงนี้นะครับ ทำการคลิก สังเกตนะครับ ตรงสีของสไลด์ ก็จะจางลงพร้อมกับ มีเส้นทับหมายเลขสไลด์ของเราไว้นะครับ สไลด์ก็จะจางลงตรงนี้ หรือถ้าเกิดเราต้องการซ่อนสไลด์ หลายๆสไลด์นะครับออย่างเช่นเดี๋ยว ในหัวข้อแนะนำเนื้อหา เราจะทำการซ่อนหัวข้อนี้เอาไว้ก็ให้ทำการคลิกสไลด์สี่ห้าหกนะครับสามสไลด์นี้เราสามารถทำการคลิก แล้วก็กดปุ่มคอนโทรลที่คีย์บอร์ดค้างไว้ แล้วก็มาคลิกสไลด์ที่ 5 กับ 6 ได้นะครับ เสร็จแล้วก็ไปคลิกตรง hit สไลด์ตรงนี้เหมือนกัน สไลด์ที่เราคลิกเพื่อให้ซ่อนก็จะถูก คิดค่าไว้นะครับทดสอบนำเสนอนะครับ กดปุ่ม F5 ที่คีย์บอร์ดหรือว่ากดปุ่มนี้นะครับ ก็นี่เป็นสไลด์ที่1นะครับ สไลด์ที่2ตะกี้เราได้ทำการซ่อนในส่วนของอตัวหัวข้อแนะนำเนื้อหาบทเรียนไปนะครับอพอเราคลิกซ้ายถัดไปก็จะกระโดดข้ามไปยัง หัวข้อการจัดการสไลด์นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการซ่อนสไลด์ที่เราไม่ต้องการถ้าเกิดเราต้องการที่จะเอาสไลด์ที่เราซ่อนกลับขึ้นมานะ ก็เหมือนเดิมนะครับ ก็ทำการคลิกเลือก กดคอนโทรลค้างเอาไว้ จากนั้นก็คลิกตรงอิสไล d ์ตรงนี้ออก หรือทำการคลิกเมาส์ปุ่มขวานะครับ แล้วก็คลิกตรงอิสไลต์ตรงนี้ก็ได้เช่นกันนะครับ กดหนึ่งครั้งซ่อนนะครับ แล้วก็กดอีกหนึ่งครั้งก็ เป็นการยกเลิกการซ่อนนะครับ